ในหัวข้อที่แล้วนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะ ถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษาต่อกันเลยนะคะ ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหมวดหมู่ หรือแบ่งประเภทออกเป็นกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะคะ หลักการที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลง หรือ transaction ที่เกิดขึ้นในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ โดยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่มเลยนะคะ กลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะ ซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเป็น business โดยใช้ตัวย่อว่า B ค่ะ กลุ่มที่ 2 ก็คือเป็นผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนะคะ consumer เราจะใช้ตัวย่อว่า C ค่ะ และกลุ่มที่ 3 ก็คือภาครัฐหรือ government นะคะ เราจะใช้ตัวย่อว่า G ค่ะ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์หลักๆที่เกิดขึ้นร่วมกันของกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นนะคะ ทำให้สามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น 5 ประเภทด้วยกันนะคะ โดยเริ่มจากประเภทแรกค่ะ business to consumer นะคะ หรือ B2C ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคค่ะ กลุ่มที่ 2 นะคะ business to business นะคะ หรือ B2B เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกันเองค่ะ ในกลุ่มที่ 3 นะคะ consumer to consumer นะคะ หรือ C2C นะคะ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันค่ะ กลุ่มที่ 4 คือ government to business นะคะ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการนะคะ และกลุ่มสุดท้ายนะคะ government to consumer หรือ G2C นะคะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้บริโภคหรือภาคประชาชนนั่นเองค่ะ เรามาศึกษารายละเอียดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทนะคะ โดยจะขอเริ่มจากประเภทแรกค่ะ ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะคะ หรือ business to consumer นะคะ B2C นั่นเองค่ะ เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อโดยตรงนะคะ ซึ่งจะเหมือนกับการค้าแบบขายปีกบนอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปไงล่ะคะเช่น ในเรื่องของการขายหนังสือ ขายซีดี เพลง ขายสื่อการสอนหรือขายวิดีโอไงล่ะคะการค้าในรูปแบบนี้นะคะหรือ B2C จะทำให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบสินค้า และบริการไปยังผู้บริโภครายบุคคลนะคะลดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแจกจ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ และเว็บไซต์ของ B2C ที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือ อย่างเช่นเว็บของ C1 ออนไลน์ใช่ไหมคะ รู้จักไหมคะ C1 ออนไลน์ก็คือเราสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของ C1 ก็เปรียบเสมือนกับเราเดินเข้าไปช้อปปิ้งในร้านหนังสือ C1 เช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาก็คือของ Tesco Lotus เคยใช้ไหมคะ เคยซื้อสินค้าผ่านทาง Tesco Lotus ไหมคะ อย่าง Tesco Lotus ออนไลน์นะคะ ก็จะนำสินค้าต่างๆ ที่อยู่ในห้างโ o ตัสมาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์นะคะ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกเช่นเดียวกันค่ะ หรือพิซซ่าคอมพานีค่ะ เวลาสั่งพิซซ่าเคยใช้บริการไหมคะ สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะ จะเห็นได้ว่า B2C เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้โดยตรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถัดไปก็คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการค่ะ business to business นะคะ B2B นะคะ เป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของการค้าในรูปแบบที่เรียกว่าการขายส่งนะคะ ลักษณะของการขายส่งก็คือจะมีการสั่งซื้อในแต่ละครั้งในปริมาณมากๆ เช่น ร้านหนังสือ สั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อไปขายผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะ และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของการซื้อขายระหว่าง B2C ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นกับ B2B เห็นความแตกต่างไหมคะว่า ถ้าเป็นเว็บไซต์ของ B2B จะมีมูลค่าการซื้อขายต่อครั้งมากกว่า และในบางครั้งจะมีผู้ร่วมตัดสินใจมากกว่าหลายรายทีเดียวใช่ไหมคะ รวมทั้งมีความซับซ้อนของกระบวนการซื้อขายมากกว่าด้วยค่ะ ตัวอย่างของเว็บไซต์ B2B นะคะก็อย่างเช่นเว็บไท i t ด c h ค o m ไงคะ หรือเว็บ b2b thai com เว็บตลาดขนส่งออนไลน์ไงล่ะคะ รูปแบบถัดไปนะคะ คือผู้บริโภคกับผู้บริโภค consumer to consumer หรือ C2C ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ เป็นการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นการขายสินค้ามือสองขายของเก่า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันนะคะ จะเห็นได้ว่ารูปแบบของ C2C นั้น จะมีมูลค่าการซื้อขายต่อครั้งน้อย ใช้ระยะเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อน้อย มักเกิดจากความต้องการ หรืออารมณ์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะ ตัวอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างเช่น ในเรื่องของการขายตรงจากผู้บริโภคไปยังผู้บริโภค ก็คือเรื่องของการขายสินค้าผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Instagram หรือผ่านทางเว็บตลาดพันทิปอย่างนี้นะคะ รูปแบบถัดไปคือ ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการหรือ G2B นะคะ เป็นการทำการค้ากันระหว่างภาครัฐ กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ หรือภาคเอกชนนะคะ ซึ่งตัวอย่างที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ ก็คือ การเข้าไปใช้บริการของภาครัฐ ในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการไงล่ะคะส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสารตรงนี้นะคะ เรามักจะเจอกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ไงล่ะคะ และรูปแบบสุดท้ายค่ะ เป็นเรื่องของภาครัฐกับประชาชนนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ การบริการในรูปแบบของ G2B นะคะ ซึ่งในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างแน่นอนนะคะ แต่จะเน้นไปในเรื่องของการบริการของภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังประชาชนนะคะ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการให้บริการแล้วหลายหน่วยงานนะคะ ซึ่งทำให้เราสามารถติดต่อหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะบริการที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆ ก็คือบริการของภาครัฐในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะ รวมไปถึงในเรื่องของการรับสมัครบุคคลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ตอนนี้นักศึกษาได้ทราบถึงการแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลง หรือทานเซชันที่เกิดขึ้นในระบบอีคอมเมิร์ซแล้วนะคะ ซึ่งมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกันจำได้ใช่ไหมคะ โดยในบทเรียนนี้เราได้นำเสนอเฉพาะประเภทหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและภาครัฐ โดยแบ่งประเภทของอีคอมเมิร์ซออกเป็น5ประเภทด้วยกัน ได้แก่อะไรบ้างจำได้ไหมคะ ประเภทแรกก็คือ B2C ประเภทที่ 2 คือ B2B ใช่ไหมคะ ประเภทที่ 3 คือ C2C และประเภทที่ 4 คืออะไรคะ G2B และประเภทที่ 5 ก็คือ G2C ใช่ไหมคะ ดังนั้นในหัวข้อถัดไปคะนักศึกษาจะได้ศึกษาต่อว่า เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ก่อนการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างไรบ้าง อย่าลืมไปติดตามและศึกษาในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะ